ดอกนี้ได้ก็ถอน เสียก็เลิกมาครับผม สวัสดีทุกคนนะครับ วันนี้มาอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่าเหมือนเดิมนะครับ กับงบ 600 บาทนะเพื่อนๆตอนนี้นะครับ โอ้โห ลายแม่งดันไปแล้วแถวหนึ่งนะ ออกแดงไปสิบรอบ น้ำเงินไป 11 สูสีสุดสุด สูสีสุดสุด ขอดูรอบแรกรอบนี้ก่อนละกันว่าจะออกสีอะไรนะครับ เดี๋ยวค่อยมานั่งอ่านลายไปพร้อมๆกันนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะเพื่อนๆ ใครอยากให้เล่นทุนเท่าไหร่เล่นสูตรไหน คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลย เดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจะเอามารีวิวบ้างนะเอาให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะเพื่อนๆมาตาแรก ออกแดงไปแล้ว 3 รอบนะฮะ ทีที่สี่จะมังกรหรือเปล่าไม่เคยออกแดงถึงสี่รอบนะ ลายไม่เนี่ยดูแถวนี้นะไม่มาต่อไม่มาต่อนะครับ ผมเล่นน้ำเงินนะมันเท่ากันแล้วสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดอู่ลายโต๊ะนี้เล่นยากมากเล่นยากจริงหยอดไปสองร้อยแล้วกันนะเพื่อนๆเล่นยากอยู่นะ แต่ลายตรงนี้เป็นน้ำเงินไงก็เลยหยอดน้ำเงินไปแล้วกันนะฮะสองร้อยนะทุกคนมาดูกัน หน้าฝรั่งเฉย โอ้โหหน้าเกลียดแล้วหน้าเกลียดแล้ว อย่าฝรั่งนะเออแปดหลังเยียดแค่สวยงามฮะทุกคน สวยงามครับ ตาแรกเปิดมาได้สวย จะงอยน้ำเงินฮะเห็นไหมจะงอยนี้จะงอยแดง มันออกเพอ่าแบงเกอร์คู่ไป มันออกแดง ไม่ใช่ดิมั่วซั่วแล้วกูมั่วไปหมดเลยเนี่ยลายเนี่ย เล่นยากมากเลยอะตัวเนี้ยเอาจริงๆนะ ลงน้ำเงินไปครับ ใช้เทคนิคคล้ายๆเดิม เล่นอันไหนไปนะฮะก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะโดนแล้วกันเพื่อนๆเล่นอันไหนไปเล่นจนกว่ามันจะโดนแล้วก็ย้ายแล้วกันนะครับ ย้ายเลยมีเสียง5เจอ6ครับเออเจ็ดแต้มสูงแล้วนะสวยงามโปเช องรอบไปแล้วครับสองร้อยสองร้อยสี่ร้อยนะฮะทุกคน น้ำเงินไม่เคยถึงสามรอบ เดี๋ยวลองดูตานี้ดิเดี๋ยวลงน้ำเงินไป ถ้ามันออกมาก็ถือว่าเป็นกำไรถ้ามันไม่ออกมาก็ยังกำไรอยู่ อย่างวะ ส่วนเพื่อนๆ คนไหนนะ อยากมาที่เดียวกับผมนะครับบาร์รลวอลเล็ตนะไปที่เม้นปักบุญเม้นแรกเท่านั้นนะทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับ หรือว่ารับผ่านหน้าเว็บได้เลยนะ ตอนฝากมันจะมีให้กดรับโปรนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเลย รับอันไหนเข้ารับเลยนะครับ สะดวกตรงไหน เอาตรงนั้น เปิดมาฮะสวยๆหน้า6ชน6 อย่าไทยเกมนะว่าไทยเกมชัวโอ้โหเปิด5มาแม่ง6ว่ะเออโดนจริงๆถ้าผมคิดไปแล้วอะน้ำเงินแม่งไม่เคยถึง3รอบเราจะแบบฝืนลายมันไง ปืนลายไหมตอนแรกบอกไปแล้วเล่นจนกว่ามันจะโดนนะฮะเราก็ย้ายเงินไปแดง ดูลายยังไงอะทีนี้อ่ะมั่วไปแล้วกัน น้ำเงิน คือใจผมก็ชอบน้ำเงินไงชอบน้ำเงินอยู่แล้ว โดยส่วนตัวแล้วชอบเล่นแต่สีน้ำเงินอยู่แล้วครับ มันไม่โดนค่าน้ำไงเพื่อนๆมาดูกันปิงปองไปปิงปองไป เโอ้โห เปิดหน้าเตะอีกแล้วฝรั่งอีกแล้วโอ้โหเยกว่าเก้าแม่งหกแต้มอีกแล้วว่ะ งานยาบห้าเจอหกเช่ เข้าทุนครับ ได้สองเสียสองนะน้ำเงินไปต่อเลยครับติดติดติดเขียวไปสักห้าสิบดีไหมเนี่ย ยังไงดี ั้งแม่งในน้ำเงินนี่แหละ น้ำเงินไป ยาวๆ ไหนๆ ก็มาแต่น้ำเงินแล้ว ลองเล่นน้ำเงินยาวๆ ดิ เล่นแบบไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าจะพอใจอ่ะ อยากรู้จะกำไรหรือขาดทุนอ้าวหน้าเก้าฝรั่งมาดิทีเนี้ย โอ้โห ทีหน้าเก้าฝรั่งไม่มา เกิดปุยมุ้ยเออแปดหลัง สวย กำไรสองร้อยมาอีกแล้ว น้ำเงินไปลองดูดิ แบบเล่นน้ำเงินยาวๆเท่าเดิมครับ 200 ไม่อัพ ไม่อะไรทั้งนั้น ดูดิ มันจะสิ้นสุดขนาดไหน กำไรสัก 600 พอ ถอน เดี๋ยวพอถึงก็ไม่ถอน เนี่ยแหละ นิสัยของคน พอถึงปุ๊บ เหมือนจะถอนแต่ก็ไม่ถอนจะรู้เรื่องส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะปาคาร่าเว็บตรงนะไปเม้นปักหมุดนะครับผม กดรับโปรที่หน้าเว็บได้เลยนะตอนฝากนะครับจะมีนะครับฝากร้อยรับร้อยนะ ลองดูเงื่อนไขด้วยนะเพื่อนๆไปดูได้เลยนะฮะหน้าเว็บนะครับ งายมาน้ำเงินไปเรื่อยๆ ไหนๆก็มาแบบนี้แล้ว ตรงนี้อ่านลายยาก ผมเจอลายอย่างเงี้ยผมอ่านไม่เป็น ไม่รู้จะเล่นอะไร น้ำเงินไปเลยนะครับ ใครอ่านเป็นก็ช่วยคอมเมนต์บอกเลยนะว่าควรอ่านลายยังไงนะก้าวมาเอ้ยโอ้โหสิบเฉย บอกก้าวแม่งก็ชนดีวะต้องต้องแปด เกินไปครับไม่อัพนะไม่อัพนะจะมีโอกาสได้ 3 รอบ ถ้าอีก3รอบแม่งมังกรลงสีแดง จบ ก็คือหมดนะครับ ถ้ามังกรลงอีก3เอ้ยถ้าเกิดออกแดง 3 รอบมันก็คือมังกรอ่ะจบนะครับ เรียบร้อยเลยนะ ดูเรื่องเลยนะ ใครอ่านลายแบบนี้เป็นคอมเมนต์สอนหน่อยนะครับ ผมอ่านไม่เป็นจริงๆ แดง 14แดงน้ำเงิน 14แม่งโคตรสูสีเลยอ่านยากมาก ไม่รู้ว่าจะอ่านจากตรงไหนก่อน ไม่มีเคล็ดลับไม่มีเทคนิคเลยเลย โอ้โห น้ำเงินไม่มีก้าวแต้มเลยเหรอวะถามจริงสอง โอ้โห ขาดทุนแล้วเพื่อนๆ น้ำเงินไม่เวิร์กโอ้ยมา น้ำเงินต่อ น้ำเงินยาวๆครับ ต้องเรียกว่าน้ำเงินยาวๆ เลยดีกว่าครับแดงอีกจบเลยนะเนี่ยคะแดงอีกแม่งแดงสามเลยนะ แม่งมาลายนี้ปะเนี่ย มา รอบนี้ขอน้ำเงินนะ รออะไรฮะสวยสวยสวยสวยสวยโอ้โห แม่งหน้าเก้าเท่ นั่นไง นั่นไง แม่งแดงรัวจัดเลยอะทีสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆหูรอบเราได้กำไรแม่งออกแต่แดง ตัวแบบเนี้ยไม่แนะนำให้เข้ามาเล่นนะ ที่มันออก แดงเท่ากับน้ำเงินอ่ะ มันอ่านยาก อ่านยากจริง ท่านบางทีน้ำเงินรัวมันก็รัวจัดเลย ตอนหลังมาเนี่ยดูดิแดงแม่งรัวแบบเยอะกว่าน้ำเงินแล้วถ้าเกิดเราเล่นแต่แดงอะเรากำไรอันเนี้ย เพราะว่าดูจากแป้นนี้แดงออกเยอะกว่าน้ำเงินถ้าตามแดงไปอย่างเดียวคือกำไร ถ้าใช้สูตรเดิมๆสูตรเก่าๆนะฮะกำไรชัวร์แดงออกเยอะมาก 6แต้มปลอดภัยแล้วนะเอ้ยปลอดภัยแล้วนะเออโอ้โหนึกว่าจะมังกรสลับบ้างดิสลับกันไป แดงมาได้3รอบน้ำเงินมันก็ต้องมาได้ดีวะ3รอบอ่ะขอตีได้ไหม มาน้ำเงินต่อครับเดี๋ยวรู้จักสวยสวยสวยตวันนี้ไม่มันเลยสีเขียวไม่ได้เล่นนะฮะไม่ได้เล่นเสมอไว้เลยนะครับแล้วแม่งก็ไม่ออกเลยนะครับถ้าเล่นไปก็หมดนะ หมดอย่างเดียว โอ้โห เออ น้ำเงินไม่เวิร์กว่ะ อาทีสุดท้าย ดูดิ ลายแม่งออกมาแดงเนี่ย แดงเฉยอลองดูทีสุดท้ายยิ้มอะไรไรจีใครมีสูตรเด็ดเด็ดเทคนิคดีๆนะครับ คอมเมนต์บอกผมได้นะ เดี๋ยวจะลองเอาไปเล่นดูบ้างนะ แล้วก็จะเอามาโชว์ให้กับเพื่อนๆ ได้ดูกัน ว่าสูตรขายแม่งเด็ดบ้างนะครับ คอมเมนต์มาเลยนะ มีคนคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะอยู่ ผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะ ตอบทุกคอมเมนต์นะครับ แต่ว่ายังไม่เคยเอาของใครมาเล่นเลยวะพกมา เฮ้ย ตั้งแต่เล่นมาน้ำเงินแม่งไม่แม่งแม่งไม่ก้าวแต้มแปดแต้มเลยวะสองใบอ่ะน้ำเงินเอาฝรั่งมา ไปต่อได้ ไปต่อได้ เดี๋ยวลองเอาอินทีนึงดิอยากรู้ว่ะ แม่งจะสลับเป็นปิงปองมะอยากรู้ ผมอยากรู้เอาอีเลย ดอกนี้ ได้ก็ถอน เสียก็เลิกไมต้องนั้นนะเพราะตังหมดแล้ว รอบนี้รอบสุดท้ายนะครับ ได้ก็พอนะถอนนะ ขึ้นยากวิเคราะห์ยากนะครับ ขอน้ำเงินนะเจ๊ เปิดหน้าแปดหน้าเก้ามาบ้างดิ แล้วก็ตัวตามด้วยฝรั่งเออ ฝรั่งมา ฝรั่ง โอ้โห อะไรอ่ะ ปิงปอง โอ้โห น้ำเงินแม่งลุ้นแทบตาย สีแดงแม่งออกแปดเก้าแต้มแปดแต้มโอเค สำหรับวันนี้คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะงบ600นะ วันนี้ครับหมดตูดนะครับผมโต๊ะอย่างนี้ลายเกมอย่างนี้เล่นยากมาก อ่านลายไม่ถูกเลยทีเดียวโอเคนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับใครอยากมาที่เดียวกับผมไปที่เม้นปักหมุดนะครับผมรับโปรที่หน้าเว็บได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆ